เดี๋ยวหอดร้อยนึง อีกบาทเดียวอะละโนนะที่ใส่ซิบหาบาทเนาะให้มันเป็นซิมหาเปอร์เซ็นต์แต่ว่ากะขอใส่ตามสูตรไปก็แล้วกัน เอามาเลขกำงามเลยเนาะค่ะกะทางบ้านแนะนำมาเนาะว่าให้ร้องเล่นเวลาหกโมงแรงเบิ้งโอเคมาเขาบอกว่าเขาใส่เอ่อสูตรซิมหาเปอร์เซ็นต์ในเอ่อช่วงหกโมงแรงแล้ว เข่าดีเนาะค่ะอ่ะ เดี๋ยวหนูนะมาร้องเบิ้งกันแล้วกันว่ามันเข่าดีบ่โอเคมา สวยอีก 18 บาทค่ะ แจกัน เออ อีก 2 บาท มาค่ะโลคอมโบซีแล้วโอ้โหบอเขาคอมโบหาอ่ะบอเป็นยังกะ ถือว่าโอเคอยู่นะ้ะค่ะ ในซีห้าง สำหรับผู้ใดที่มีเวลาดีๆ กะ แนะนำมาได้เลยเนาะคะ่ะสำหรับคนที่ทรงเเวลาทุงงยังไห้นูนานี่เดี๋ยวนูนาไห้เครดิตฟรีนไปเลยเนาะ โอเคไม่ต้องไปรุ่นไม่ต้องไปเอียงน้ำเขาเนาะคะ่ะแทนคำขอบคุณเนาะคะ่ะ กะแต่เขาต้องมาร้องเบิ้งอีกล่ะ เพราะว่าบหัวมันสิเข่าบอโอเค บวกมา48บาทเนาะค่ะขออนุญาตปรับไม่เป็น 15 บาทเลยเนาะค่ะตามสูตร 15%เปอร์์เเซ็นตพื่อนบอกว่าให้ร้องไส้ในสูตร 15%เปอร์เซ็นต์เนาะค่ะเพราะว่าเหรียญ10%ปอร์เซ็นต์เเราพื่อนกะบ่ค่อยเข่าบันไดก็เลยเปลี่ยนมา 15%เปอร์์เเซ็นตออมา20บาทเห็นบอกว่าเขาฟันสิงโตดีเนาะ กะลองเมืองนาวาเวลานี้ที่เขาฟันสิงโตคือจังเพิ่นบอกบอเออองุ่นโอ้โหร้ายดีอยู่นะองุ่นโอเคค่ะ เดี๋ยวเขาค่อย ๆเล่นไปเรื่อยๆเนาะสำหรับ เอ่อเวลานี่หากผู้ใดมีสูตรหรือเวลาดีๆก็สามารถแนะนำหนูนะเขามาได้เลยเนาะค่ะหานูนะ สะดวกเล่น เอาไปเลยเนาะค่ะรอยหนึ่งเออ เครดิตฟรีเนาะ โอ้โหห้าบาทสำหรับผู้ใดที่ว่าได้กดเข่ากลุ่มเทเลแกรมเนาะค่ะโอ้โหร้อยนึงมา มา เดี๋ยวดูนะขออนุญาตปรับใหม่ก่อน สองร้อยปรับใหม่เป็นสามสิบบาทเนาะค่ะ โอเคเลนโลมาต้องใจเย็นๆ เนาะค่ะ โอเค เดี๋ยวสำหรับผู้ใดที่ว่าได้เข่ากลุ่มเทเลแกรมเดี๋ยวดูนะ ค่ะขอฝากไว้น้ำแน่เนาะค่ะ กับเทเลแกรมเพียนพร้อม VIP เนาะผู้ใดที่มีเวลาดีๆ อยากแนะนำหรือว่าสูตรเด็ดๆอยากแนะนำเขามา กดเขามาได้กลุ่มเทเลแกรมแล้วก็ทักเขามาหาหนูนะได้เลยเนาะค่ะ เออ ลงอยู่นะไม่ค่อยเข่าเลย เออสิบบาท โอเค แจกันอีก 40 บาท เกือบเบิร์ดเน้วค่ะโอ้โหอีก 10 บาทมาอีกเทียนึง ได้อยู่ซีช่องมาอีก30ค่ะ โอเคเขาฟรีสปินซีครั้งเราตอนแรกเหลือแค่สี่สิบแปดบาทเองถ้ากดอีกเที่ยนึงก็สี่เหลือสิบแปดบาทได้เนี่ยแต่ว่าเขาฟรีสปินก่อนก็ถือว่าโอเคไป เอออีกหกสิบบาท โอเคอีกสิบบาทค่ะขอแถวนึงได้ไหมขอแถวนึงนะสิบบาทค่ะโอ้โหหลายไปเลยได้บวกมาร้อยเจ็ดสิบบาทเนาะค่ะ ค่อนข้างที่สิ อันตรายเนาะสำหรับเอ่อ 15%มันเบิดไว้สำหรับผู้ใดที่เล่นนี่หนูนะ แนะนำเป็นแบบทุนสูงๆดีกว่าเนาะเล่นทุนหน่อยๆนี่อ่า ดันยากเอาเรื่อง เออโอ้โหโลว่าตกใช่ได้ สวยแถวหนึ่งห้าร้อยหกสิบบาท มา กะย่างขึ้นขึ้นลงลงนี่เนาะค่ะว่าในไปใส่สวยอีกร้อยหนึ่งโลค่ะ เอาเอาหุ่นมา คอมโบสามอีกเทียนึง โอเค คอมโบซีเขาเฮ้ย กะ คือจังควนวายอีหลีนะ เพราะว่าต่อให้บ่เขาฟันสิงโตแต่ฟีสปินกับม้าแล้วเนาะค่ะสองรอบ มาค่ะซีข้างเออได้อยู่มาเจ็ดสิบบาทเฮ้ยดาควานเอออีกร้อยยี่สิบบาท โลค่ะ สวย โอเค บวกมาสองร้อยบาทเนาะค่ะ เอออีกยี่สิบบาท โอเค ค่ะ หนูนะได้มาสามร้อยแปดสิบบาทเนาะค่ะ ไป ขออนุญาตปรับใหม่เลยเนาะค่ะ โอเค ไปค่ะ เออรอยหนึ่งแจกัน เฮ้ย โลมาว่ะรอยหนึ่งโอ้ยสองร้อยห้าสิบบาทค่ะ เฮ้ยเดี๋ยว หนูน้าขึ้นไส้ลอยหาสิบาทว่ะ ปกติต้องไส้หกสิบาทนะ โอ้โหรู้สูตร ว่ะ มาค่ะหกลอยหาสิบาทเพราะเป็นอย่างมันมาแล้ว มันเข่าอยู่นะค่ะ เพราะว่า มัน มันไม่ได้ดูดอะเออกะถือว่าเล่นได้เนาะค่ะ แต่ว่า อันนี้คือดูนะรู้สูตรเนาะค่ะ งงอย่าของคือกันว่าเป็นอย่างไฟใส้ลอยหาสิบ ที่จริงต้องใส่ไป 60ก้อนเนาะค่อยปรับมาร้อยหาสิบตอนหนึ่งพันบาทกะเล่นไปก้อน เบิ้งก้อน หาบ่เขากะจ้างว่ากัน เออหาสิบบาทเอาแมนวานอประเทศเนี่ยเออโอ้โหสามพันหนึ่งร้อยบาทเฮ้ยเฮ้ยเมกาวินแตกเลยว่ะซีช่องเลยนี่อีหยังมาวะน่าจะเป็นทหารโอ้โหเออมาอีกแถวหนึ่งโอ้โหหนึ่งพันบาทมาค่ะหนึ่งพันบาทเนาะค่ะ ได้ว่ะ อันนี้รู้สูตรด้วยนี่ เออหาสิบาท สวย อีกสามร้อยเอ้ย เขาเรื่อยๆ เขาดีว่ะ เวลานี่ เดี๋ยว หนูนาต้องจดไว้ก่อนหกโมงแล้วค่ะว่าไม่หกโมงเาร์เนาะแต่เป็นหกโมงแรง โอเค อีกสี่ร้อยค่ะ หาสิบบาท โอ้โหสี่ร้อยหาสิบบาท ฮ้ยแบบซี่ดันต่อได้เรื่อย ๆ เลยนะ แบบซี่ไปได้เรื่อย ๆ เลยนะ อ้าวอ้าวเออมาอีกสามร้อยห้าสิบชมแนมบ่เขาเลยนะ ไม่ไม่อีกอ่าห้าสิบบาทโล โอ้โหลินพันกันเลยอ่ามา แตกเมื่อกี้สามพันเลยว่ะ ขนาดตีช่องห้าเป็นหาช่องนี่น่าจะได้หลายกว่านี่นะน่าจะแตะมือเลยนะ เออหกร้อยบาท เฮ้ย โลค่ะซีช่องมาอีก 250โอ้โหแปดร้อยห้าสิบบาทเนาะค่ะ เออห้าสิบบาทโอ้โหเสียดายเสียดายไอ้สิงโตเอ้ยมาอยู่ว่ะได้อยู่ว่ะได้อยู่มาซีช่องโอ้โหเจ0ร้อยห้าสิบบาทโอเคหนูนะได้มลหนึ่งพันบาทแล้วก็เขาฟรีสปินอีก4ีครั้งเนาะค่ะสำหรับผู้ใดที่อยากเล่นตามเนาะค่ะ หนูนะแนะนำว่า ต้องยอมรับความเสี่ยงแล้วนะคะโอ้โหเจ็ดร้อยห้าสิบบาท อันนี้หนูนะกะทำใจไว้แล้วก่อนสิมาเล่นเพราะว่าเพิ่นแนะนำเวลามาหนูนะกะบกเคยได้ลองเวลาแบบทดสอบเวลาแบบแบบนี้มาก่อนเนาะคะ่ะเออหนึ่งพันเก้าร้อยบาทถามว่าหนูนะ เคยเล่นเวลาหกโมงบอกเคยเล่นอยู่เนาะคะ่ะแต่ว่าเป็นก่อนที่มันจะอัปเดต รอบนั้นอะที่ว่าเขาเล่นว่าเขากันหลาย ๆอะ เออช่วงนั้นมันมีอัปเดตเนาะค่ะ แต่ว่าตอนนี้ โอ้โหหนึ่งพันบาท เฮ้ยเข่าลัวว่ะ แตกลัวเลย ได้อยู่นะหนึ่งพันบาท เฮ้ยเจ็ดพันแล้วว่ะ มา ดันให้มันถึงหมื่นเลยมะ เอาจักน้อยแน่ ไม่ได้ถึงหมื่นโดนแล้ว ต้องได้ละ มา สวยลอยนึงค่ะ เออหาสิบบาทอางุนค่ะ แถวนึงโอ้โหสองแถวเลยได้หนึ่งหกร้อยหาสิบบาท ร้ายเมื่อกี้สองแถวแล้วค่ะโอเคมาอีกแปดร้อยหาสิบบาทค่ะ เอออีกสองร้อยหนึ่งพันหาสิบบาทเฮ้ย โคตรเอาไม่แตกดีอยู่นะสำหรับผู้ใดที่ว่าในเขาคุ้มเทเลแกรมหนูนะแนะน้ำว่าให้เขาคุ้มมาแล้วค่ะหากอยากแนะนำเวลาแนะนำสูตรอย่างกะกดเขากุ้มเทเลแกรมแล้วกันแนะนำหนูนามาได้เลยเนาะค่ะ โอเคมาโอ้โหอ่างุ่นมาหาสิบบาท ได้อยู่สวยอีกพันหาโอเคดาบขวานร้อยหนึ่งบิ๊กวินแตกอีกแล้วค่ะโอ้โหหนึ่งพันหกร้อยบาทเก้าพันละเอามันครบมื่นก็แล้วกันมา เออร้อยหนึ่งโอ้โหเสียดายแจกกัน สวยสองร้อยเฮ้ยสี่ช่องร้อยห้าสิบ แจกันอีกเทียนึงโอ้โหบอลนให้สี่ร้อยบาทค่ะมาขอจักมือนะเออห้าสิบบาทสี่ฮอดบอกว่าสันเถาะยาวาลดลงไปเหลือจะหาพันเนาะหนาลาเลยเด้โอ้โหว่าเขาเออห้าสิบบาทโอ้โหร้ายดีแปลว่าได้ร้อยนึงค่ะอ่าอีกห้าสิบบาท โหโอ้โห เริ่มดูดอ่ะร้อยหาซิปไดยูมาซีช่องสวย โอ้โห สิงโตไดซีช่อง ไม่อีกหาร้อยบาทค่ะ เออ แจกัน คอมโบซีเข่าเสยหมาว่ะอังุนเออ คอมโบหาหมาแล้ว เฮ้ย 1,350 บาทเนาะค่ะ มา เอาเห็นมันครบหมื่นสวย350อังุนเออ โอเคค่ะ อีกสี่ข้าง ขออีกร้อยหนึ่งมาหาสิบบาท โอ้โหปอะหดพันแปดหาสิบ ขาดยี่สิบบาท เออสองร้อยมา โอเคอางูนีกค่ะสิบบาทค่ะ พอแล้ว เดี๋ยวทอนเลยนะคะตอนนี้กะ1 0่8บาทเอาทุนมา99บาทแล้วค่ะกะถือว่าโอเคเลยสำหรับเวลา6โมงแ้งแล้วค่ะกะขอขอบคุณน้ำนอกสำหรับคนที่แนะนำสูตรหนูนามาเดี๋ยวหนูนามีอีอย่างเล็กๆน้อยๆตอบแทนให้เนาะค่ะโอเคสำหรับเมื่อนี้หนูนากะขอฝากไว้น้ำแน่เนาะค่ะ กับช่องรักปันสล็อตหากชื่นชอบถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หนูนาน้ำแน่เนาะค่ะแล้วก็อย่าลืมกดเข่ากลุ่มเซียนพร้อม VIP เนาะสำหรับผู้ใดที่มีสูตรดีๆเวลาเด็ดๆแนะนำหนูนามากะ แนะนำเขามาได้เลยเนาะค่ะว่า สูตรนี้ใส่กับเวลานี่ดีเอี่ยงตีประมาณนี้เนาะค่ะอ่าเดี๋ยวต้องเลยมือนี้หนูนะกะขอตัวลาไปก่อนเนาะค่ะพอกันไม่คลิปหน้าเนาะสำหรับมือนี้สวัสดีค่ะ